มาตัดเอาเพียงหนึ่งคืบให้ช่างกลึงกลึงให้เท่ากัน ส่งไปที่หมู่บ้านที่มโหสถอยู่พร้อมรับสั่งให้ชาวบ้านแก้ปัญหาว่าท่อนไม้ตะเคียนนี้ ส่วนไหนเป็นโคนส่วนไหนเป็นปลาย ถ้าไม่มีใครรู้ จะถูกปรับสินไหมเป็นเงินหนึ่งพันกหาปณะนะชาวบ้านประชุมกัน แต่ก็ไม่มีใครรู้ได้ จึงบอกแก่ท่านสิริวัตรเศรษฐีว่า มโหสถน่าจะรู้ เศรษฐีให้เรียกบุตรชาย มาจากสนามเด็กเล่น บอกให้ทราบ แล้วถามว่า ชาวบ้านไม่มีใครรู้ปัญหานี้ มโหสถคิดว่า พระราชาจะต้องการทราบ โคนหรือปลายไม้ตะเคียนนี้ไปทำไม พระองค์ไม่น่าจะต้องการทราบ เพราะ ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไร แต่ทรงมีพระประสงค์จะทดลองเรา มโหสถรับท่อนไม้ตะเคียนนั้นมาเท่านั้น ก็รู้ได้ทันทีว่า ข้างไหนปลาย ข้างไหนโคน แม้รู้เช่นนั้น ก็ให้นำภาชนะใส่น้ำมา เพื่อจะแสดงปัญญานุภาพของตน และสอนชาวบ้านให้รู้วิธีคิดคำนวณหาโคนและปลายไม้ มโหสถ วัดกึ่งกลางระหว่างท่อนตะเคียน แล้วเอาได้ผูกตรงกลางท่อนจับปลายได้ยกไว้ วางท่อนตะเคียนในน้ำพอวางเท่านั้น ส่วนโคนก็จมลงก่อน เพราะหนัก มโหสถถามชาวบ้านว่า ต้นไม้ทั่วไป โคนหนักหรือปลายหนัก ชาวบ้านตอบว่า โคนหนักจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้น ส่วนที่จมลงก่อน ก็เป็นโคน แล้วทำเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์ไว้ส่งข่าวไปทูลพระราชาว่า ข้างนี้ปลาย ข้างนี้โคน พระราชาทรงยินดี ตรัสถามว่า ใครเป็นผู้คิดหาวิธีคำนวณจึงรู้ได้ ก็ได้ทราบว่า มโหสถ จึงตรัสถามเสนกะว่า ควรนำมโหสถมาได้หรือยังแม้เสนกะ ก็ยังยืนยันว่ายังไม่ควรนำเข้าสู่พระราชวัง ปริศนาเรื่องกะโหลกหญิงหรือชาย อยู่มาวันหนึ่ง พระเจ้าวิเทหราช ให้นำกะโหลกหญิงและชายมาส่งไปให้ชาวบ้าน ปาจีนยวมัชคามคิดหาวิธีพิสูจน์ว่ากะโหลกไหนเป็นหญิงและกะโหลกไหนเป็นชาย ถ้าไม่รู้จะถูกปรับสินไหมหนึ่งพันกหาปณะนะชาวบ้านไม่รู้ จึงถามมโหสถ พอมโหสถเห็นเท่านั้น ก็รู้ว่า ศีรษะไหนเป็นหญิงเป็นชาย เพราะผู้ชายมีรอยหยักกะโหลกใหญ่และหยาบส่วนผู้หญิงมีรอยหยักกะโหลกเล็กและค่อนข้างละเอียด ชาวบ้านก็ส่งข่าวไปกราบทูลแด่พระราชา พระองค์ประสงค์จะนำมโหสถเข้าสู่พระนคร แต่เสนกะก็ยังทูลคัดค้านเหมือนเดิม ปริศนาเรื่อง งูตัวผู้หรือตัวเมีย อยู่มาวันหนึ่ง พระเจ้าวิเทหราชให้นำงูตัวผู้และตัวเมียมา ส่งไปให้ชาวบ้าน ปาจีนยวมัจคามคิดหาวิธีพิสูจน์ว่า งูตัวไหนเป็นงูตัวผู้ งูตัวไหนเป็นงูตัวเมีย เมื่อไม่มีใครรู้จะปรับไหมหนึ่งพันกหาปณะ เมื่อชาวบ้านไม่รู้ จึงถามมโหสถ พอมโหสถบัณฑิตเห็นเท่านั้นก็รู้ได้ทันที เพราะหางงูตัวผู้ใหญ่ หางงูตัวเมียเรียว หัวงูตัวผู้ใหญ่ หัวงูตัวเมียเรียวยาว ในตางูตัวผู้ใหญ่ งูตัวเมียเล็ก ลายงูตัวผู้ติดกัน ลายงูตัวเมียขาด ชาวบ้านก็ส่งข่าวไปกราบทูลแด่พระราชา พระองค์ประสงค์จะนำมโหสถเข้าสู่พระนคร แม้เช่นนี้ เสนกะก็ยังทูลคัดค้านเหมือนเดิม ปริศนาเรื่องโคเขามีเขาเท่าเท้า อยู่มาวันหนึ่ง พระเจ้าวิเทหราชให้ชาวบ้านปาจินยวมัชคาม ส่งโคตัวผู้ที่มีลักษณะมงคลมาถวาย โคนั้นขาวทั้งตัว มีเขาที่เท้า มีโหนกที่หัว วันหนึ่งร้องสามเวลา ถ้าส่งมาไม่ได้ จะปรับสินไหมเป็นเงินหนึ่งพันกหาปณะนะเมื่อชาวบ้านไม่รู้ จึงถามมโหสถ มโหสถกล่าวว่า พระราชาให้ส่งไก่ขาวทั้งตัวไปถวายนั่นเอง ไก่มีเขาที่เท้า เพราะมีเดือยที่เท้า มีโหนกที่หัวเพราะมีหงอนที่หัว ที่ว่าวันหนึ่งร้องสามเวลา เพราะวันหนึ่งขันสามครั้ง ฉะนั้นให้ส่งไก่มีลักษณะอย่างนี้ไปถวายพระราชา ชาวบ้านเหล่านั้นก็ส่งไปถวายพระราชา พระราชาทรงยินดี ปริศนาเรื่องได้ร้อยแก้วมณี พระเจ้าวิเทหราชมีแก้วมณีที่เท้าสกัดเทวราช ประทานแก่พระเจ้ากุศราชแก้วมณีนั้นมีของแปดแห่ง ได้ร้อยแก้วมณีเก่าขาด ไม่มีใคร ดึงเอาได้เก่าออก แล้วร้อยได้ใหม่ได้ เพราะเป็นของสำคัญมาก พระเจ้าวิเทหราชจึงส่งไปให้ชาวบ้านนั้น เอาได้เก่าออก แล้วร้อยได้ใหม่แทน ถ้าร้อยไม่ได้ จะปรับสินไหมเป็นเงินหนึ่งพันกหาปณะนะพวกชาวบ้านหมดปัญญา ไม่สามารถดึงเอาได้เก่าออก แล้วร้อยได้ใหม่เข้าไปแทนได้ จึงแจ้งแก่มโหสถ มโหสถกล่าวว่า อย่าวิตกไปเลย แล้วให้เอาน้ำพึ่งทารูแก้วมณีทั้งสองข้าง ให้ฟันได้ขนสัตว์ เอาน้ำพึ่งทาปลายได้นั้น ร้อยเข้าไปในรูนิดหนึ่ง วางไว้ในที่ มดแดงจะออกมา มดแดงได้กลิ่นน้ำผึ้ง จึงพากันออกมารุมกินได้เก่าในแก้วมณี แล้วพยายามแทะเล็มกินน้ำผึ้ง ที่ได้ใหม่ จึงฆ่าปลายได้ขนสัตว์ใหม่ ลากออกมาอีกข้างหนึ่ง มโหสถรู้ว่า ได้นั้นเข้าไปแล้ว จึงให้ชาวบ้านนำไปถวายพระราชา พระราชาทรงสดับอุบายวิธีที่มโหสถร้อยได้นั้นก็ทรงยินดี